Yeah. perfect. แต่กลิ่นล้องหน้าและเขาวดำและผิวดังสำลีและบันพาแล้วยายลูกผัวและน้าผัวยา Zion, your แล้วพี่จะเช็ดประเทศไทยประเทศไทยและจะซื้อไปนวลแลที่ใสยอนอน the city.